ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ ผมเกือกศักดิ์วรภูมิเจ้าของเพจ Artwork Handmade Shop และ Channel Artwork แต้มสีเติมสุขฝากกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe เราด้วยนะครับโปรดติดตามคลิปต่อไป ครับผม ขอบคุณมากครับ